for English โมดูล6การเรียนรู้ภาษา ผ่านเกมและโลกเสมือน ขั้นตอนในการนำเกมมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน สวัสดีค่ะ อย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างไปในคลิปที่แล้ว เกมในปัจจุบัน สามารถนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งภาพจำลองสถานการณ์ต่างๆ ได้หลายรูปแบบ แต่การจะนำเกมเหล่านั้นมาใช้เพื่อการศึกษา เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ วันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการนำเกมมาใช้ในการเรียนรู้ภาษากันค่ะ การนำเกมมาใช้ในการเรียนรู้ภาษา สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกก็คือ การสอหาแหล่งทรัพยากรต่างๆ การใช้เกมในการเรียนการสอน จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่นเกม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องเล่นเกมแบบพกพา ก่อนนำเกมมาใช้ ผู้สอนต้องพิจารณาเรื่องอุปกรณ์เหล่านี้ ว่ามีเพียงพอหรือไม่ และจะใช้เกมมาช่วยสอนเป็นแบบกิจกรรมเดียว หรือกิจกรรมกลุ่ม ขั้นตอนที่ 2 ก็คือ การหาเกมที่เหมาะสมค่ะ ผู้สอนต้องค้นหาเกมที่เหมาะสมกับผู้เรียน และที่สำคัญ ต้องตรงกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ เราอาจค้นหาเกมใน Google Play หรือ Apple App Store ซึ่งจะมีแอปพลิเคชันประเภท เพื่อการศึกษาแยกไว้อย่างชัดเจน อีกแหล่งข้อมูลหนึ่ง ผู้สอนอาจจะต้องเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Classroom Aid Game to Learn English หรือเว็บไซต์อื่นๆ ค่ะ ขั้นตอนที่ 3 ก็คือ ทดลองเล่นเกมให้เข้าใจค่ะ หลังจากเลือกเกมแล้ว ผู้สอนต้องลองเล่นเกม จนกระทั่งเข้าใจเกมโดยละเอียด ผู้สอนต้องเข้าใจกลไก หรือแมคานิกของเกมได้เป็นอย่างดี ว่าจะมาช่วยกระตุ้นผู้เรียนในการเรียนรู้ได้อย่างไร และขั้นตอนที่ 4 ก็คือ การหาแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ โดยการศึกษาหาความรู้เรื่องการนำเกมมาใช้ในห้องเรียนภาษา ผู้สอนอาจศึกษาจากบทความในต่างประเทศ ที่มีการนำเกมไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กับบริบทของตนเองค่ะ หลังจากที่เราทราบถึงขั้นตอนในการนำเกมมาใช้ ต่อไปเราลองมาดูกันค่ะว่า หลักเกณฑ์ในการเลือกเกมมาใช้ในการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง สิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือเกมแมชานิกเกมแมชานิกคือกฎเกณฑ์การเล่นเกมต่างๆที่นักออกแบบเกมออกแบบเอาไว้สำหรับการเล่นเกม ว่าเมื่อไหร่ผู้เล่นเล่นเกมแล้ว ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร เกมการเรียนรู้ที่ดีนั้น เนื้อหาของการเรียนรู้จะฝังอยู่กับเกมแมคานิกดังนั้นผู้เรียนจะได้ความรู้ไปพร้อมกับการเล่นเกม ตัวอย่างเช่นเกม The Sims ที่เกมแมคานิกได้ผูกกับการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ไว้เป็นส่วนหนึ่งของเกม และจากผลการทดลองให้ผู้เรียนเล่นเกมนี้ พบว่า ทำให้มีความรู้คำศัพท์ ที่เกี่ยวกับบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านได้ดียิ่งขึ้น ประการที่ 2 ก็คือ ความเป็นไปได้ในการนำเกมมาใช้ในห้องเรียน หรือ applicability การที่จะประสบผลสำเร็จในการนำเกมมาใช้เพื่อการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนต้องรู้สึกสบายใจที่จะเล่นเกมนั้นๆ ค่ะ เพราะถ้าเกมที่เลือกมามันยากเกินไป จนทำให้เสียเวลากับการเรียนรู้วิธีการเล่นเกม ผู้เรียนก็จะเสียโอกาสที่จะได้รับความรู้จากการเล่นเกม นอกจากนี้ผู้สอนก็ต้องดูความเป็นไปได้ว่า เกมนี้เหมาะที่จะบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนได้หรือไม่ ประการที่ 3 ก็คือ ระบบการประเมินผลหรือ assessment การประเมินผลหมายถึง ระบบที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลในการเล่นเกมของผู้เรียน หรือคะแนนที่ได้จากการเล่นเกม ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยเห็นพัฒนาการของผู้เรียน และช่วยในการประเมินสถานการณ์ว่า ผู้เรียนเนี่ยมีปัญหาในการเรียนรู้ผ่านเกมหรือไม่ ประการที่ 4 ก็คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกม หรือ time frame ผู้สอนต้องตั้งคำถามถึงเงื่อนไขในการนำเกมมาใช้ ว่าจะนำเกมมาใช้อย่างไร และเมื่อไรและเกมประเภทไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดกับเป้าหมายในการเรียนรู้เนื้อหาที่กำหนดไว้ ผู้เชี่ยวชาญ ได้แบ่งเกมตามเวลาในการเล่นได้ 2 รูปแบบคือช็อตโฟมเกมและลงโฟมเกม ซึ่งปกติเวลาในการใช้เกมในการเรียนรู้ต่อการเรียน 1 คาบ อยู่ที่ประมาณ 20-30 นาที หรืออาจจะใช้เวลาเล่นน้อยกว่านั้นก็คือ 10-15 นาที การเล่นทีละน้อยจึงควรเหมาะแก่การนำเกมแบบช็อตฟอร์มมาเล่น แต่ถ้าเป็นเกมแบบลองฟอร์ม จะนำมาใช้ในการเรียนรู้แบบระยะยาว คือ เล่นต่อเนื่องได้หลาย ๆ ครั้ง โดยต่อยอดจากจุดเดิมช็อตโฟมเกมมักจะเป็นเกมง่าย ๆ หรือ casual game บนโทรศัพท์มือถือ ที่แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ชอบเล่นยามมีเวลาว่างเล็กน้อย ซึ่งสามารถเล่นได้โดยใช้เวลาแค่ 10-15 นาที ซึ่งช็อตโฟมเกมมักเหมาะกับการเรียนรู้ หรือการฝึกทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงคิดเสมือนว่า มันเป็นการจำลองสถานการณ์ หรือ simulation แบบย่อ ส่วน long form เกม ส่วนใหญ่มักจะซับซ้อน และไม่มีจุดจบเกมที่แน่ชัด เกมเหล่านี้ มักเริ่มต้นด้วยขั้นตอนที่เล่นง่ายๆ และค่อยๆ ซับซ้อนขึ้นทีละน้อยๆ และจากผลการวิจัยล่าสุดพบว่าเกมแบบ long form จะช่วยส่งเสริมทักษะทางด้าน การคิดเชิงวิเคราะห์ critical thinking การแก้ไขปัญหา problem solving การร่วมมือ collaboration ความคิดสร้างสรรค์ creativity และการสื่อสาร communication ตัวอย่างของ long form game ได้แก่เกม government in action ที่จะให้ผู้เล่นแสดงเป็นสมาชิกสภาคองเกรส ที่จะต้องทำหน้าที่ออกกฎหมายต่างๆ ของอเมริกา ซึ่งจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลการล็อบบี้การฟังความคิดเห็น ผ่านสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริง โดยสรุปแล้ว การเลือกเกมมาใช้ในการเรียนการสอน ควรคำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นหลัก นอกจากนั้นยังต้องดูความพร้อมของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความพร้อมของตัวผู้สอนเองด้วยค่ะ ในครั้งต่อไป เราจะมาลองเรียนรู้ผ่านเกม แล้วมาดูกันว่าผลจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ